เรายังอยู่ที่เรื่องของ communication system หรือระบบการสื่อสาร งานทางด้านภาษาเรื่องของภาษี read the article and underline all the examples of the passive what tenses are they จงอ่านบทความด้านล่างนี้ และเน้นตัวอย่างทั้งหมดที่เป็น passive ทุกการ A hacker has been sent to jail for fraudulent use of credit card numbers. Nicholas Cook, 26, was arrested by police officers near a bank cash point last month. Eight months earlier, he had been caught copying hundreds of computer programs illegally after an official inquiry, he was acquitted of software piracy and fined $5,000. It is reported that in the last few years, Cook has been sending malware, malicious software to phone operators and attacking mobile phones to steal business and personal information. Cook has now been sentenced to three years in prison for stealing passwords and obtaining money by credit card fraud. Government officials say that new anti-hacking legislation will be introduced in the EU next year. จากเนื้อหาที่กล่าวมา อยากให้ผู้เรียน ขีดเส้นใต้ตัวอย่างของประโยค ส่วนที่เป็น passive ทุกการหรือทุก tense โดยให้เวลาของผู้เรียน 1 นาที ลงมือทำครับ มดเวลาครับ ผู้เรียนรอเฉลยในเนื้อหาถัดไป ต่อไปเป็นการเฉลย w e r e we solve the problem Read the article and underline all the example of the passive what tenses are they จาก article ที่ให้อ่านนะในก่อนหน้านี้ ช่วยขีดเส้นใต้ตัวอย่างของคำที่เป็น passive ที่เป็นอดีตการปัจจุบันการและอนาคตการเป็นต้น ตัวอย่างเช่นบรรทัดที่ 1คำตอบคือ has been sent สอง was arrested 3. had been caught 4. was accused 5. is reported 6. has been sending 7. has now been sentenced และ 8. will be introduced หวังว่าผู้เรียนทำถูกทุกบรรทัดนะครับ Complete these sentences with the passive form of the verbs in blank จงเติมประโยคเหล่านี้ด้วยรูปแบบ passive ของคำกริยาลงในช่องว่าง Question 1คำถามข้อที่ 1 Microprocessors make of silicon อุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์ถูกผลิตมาจากซิลิคอน Microprocessor are made of silicon. Question number two, call centers are used to deal with telephone inquiries ศูนย์บริการถูกใช้งานเพื่อจัดการกับการสอบถามทางโทรศัพท์ Question number three In recent years most mobile phone is equipped with Bluetooth ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ ถูกติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์บลูทูธ Question number four GPS developed was developed in the 1970s as a military navigation system GPS ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี คศ1970 เป็นระบบที่เกี่ยวกับการนำทางของทหาร Question number five Networks can be connected via satellite เครือข่ายสามารถติดต่อผ่านดาวเทียมได้ Question number six I had to use my laptop this morning while my PC was fixed ฉันต้องใช้แล็ปท็อปเมื่อเช้านี้ ในขณะที่เครื่อง PC ของฉันถูกซ่อมแซม Conclusion for unit 16 communication systems บทสรุปจากการเรียนในหน่วยที่ 16 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร ผู้เรียนสามารถเขียนและพูด เกี่ยวกับระบบ ICT ที่แตกต่างกันได้ ผู้เรียนรู้จักใช้คำศัพท์ เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้สอนหวังว่าผู้เรียนคงสนุกกับการเรียนในบทนี้ครับ